ดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการสั่งรันงานโดยใช้สคริปต์ค่ะ การสั่งงานโดยใช้สคริปต์นะคะจะมีข้อดีคือเราสามารถสั่งงานทิ้งไว้ในระบบหลังจากนั้นนะคะ เมื่อมีทรัพยากรเพียงพอ งานที่สั่งรันไว้จะได้รับการรันโดยอัตโนมัติค่ะ โดยที่เราสามารถตรวจสอบสถานะของงานได้ตลอดเวลานะคะ และเราไม่จำเป็นต้องเปิดเซกชันล็อกอินของระบบทาราทิ้งไว้ด้วยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะขอ CD เข้าไปที่ user training slash hpc 101 tara hpc 101 slash working with tara slash running job ค่ะ จากนั้น CD เข้าไปที่เสริมสคริปต์นะคะ เมื่อใช้คำสั่ง ll จะปรากฏรายการไฟล์ดังที่แสดงบนหน้าจอค่ะ การสั่งงานในรูปแบบสคริปต์นะคะ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง hbat ตามด้วยสคริปที่กำหนดรายละเอียดของการรันงานนะคะ อย่างในตัวอย่างนี้คือสคริปที่ชื่อว่า sbat.sh ค่ะ ใช้คำสั่ง cat เพื่อทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาดูนะคะ บรรทัดบนสุดนะคะ จะเป็นการบอกว่าสคริปนี้เป็นแบทสคริปนะคะ เป็นบรรทัดที่ต้องมีค่ะ ส่วนถัดไปนะคะจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกจะเป็นส่วนที่มีออปชัน h a t นั้นหน้าค่ะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เราทำการระบุทรัพยากรที่เราต้องการใช้ค่ะ ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของโมดูลนะคะ ซึ่งเป็นการเซต environment หรือเซตซอฟต์แวร์ที่เราต้องการใช้ค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนของ command ที่เราต้องการรันค่ะบรรทัดแรกของ h b a t ก็คือ option dash p ตามด้วย compute นะคะ option นี้จะเป็นการระบุ partition ที่เราต้องการรันค่ะ เราสามารถเปลี่ยนในส่วนของคอมพิวเป็น partition อื่นได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นเป็น memory เป็น GPU ส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของทรัพยากรจำนวนโหนด หรือจำนวนคอ ที่เราต้องการใช้ค่ะ n ใหญ่1นะคะ หรือก็คือ1โหนดค่ะ จากนั้น n task per node เท่ากับ 1 นะคะ ซึ่งหมายถึง1คอค่ะคำสั่งนี้จะเรียก1โหนด แล้วก็1คอนะคะ ในส่วนของ n task per node เท่ากับ 1 นะคะ ถ้าเราต้องการมากกว่า 1 คอ เราสามารถเปลี่ยนเป็นเท่ากับค่าอื่นได้ค่ะ ส่วนถัดไปในส่วนของแดดทีนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของ time limit ค่ะ คือระยะเวลาสูงสุดที่จ็อบนี้จะสามารถรันได้นะคะ ส่วนถัดไปคือส่วนของ account ค่ะ d a s เ a อันนี้ให้ใส่ account ที่ได้รับจากระบบทารานะคะ ส่วนของแดดเจจะเป็นชื่องานค่ะ อันนี้คือใส่เป็นชื่องานนะคะ การใส่ชื่องานให้ชัดเจนนะคะ จะทำให้เราสามารถตรวจสอบสถานะของงานนั้นได้ง่ายขึ้นค่ะ เนื่องจากเวลาเราใช้คำสั่ง sq นะคะ จะแสดงเป็นชื่องานค่ะ ส่วนต่อมาด้านล่างนะคะ จะเป็นส่วนของ reservation ค่ะ ซึ่งในที่นี้ยังไม่ใช้งานนะคะ จะขอลาไว้ก่อนถัดลงมาจะเป็นส่วนของคำสั่งที่จะใช้ต่อไปนะคะ โดยส่วนมากนะคะ เพื่อป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ที่จะขัดแย้งกันเองนะคะเราจะแนะนำให้อันโหลดโมดูลทั้งหมดออกก่อนค่ะ โดยใช้คำสั่ง module perf นะคะ จากนั้นทำการโหลดโมดูลที่เราต้องการใช้งานค่ะ ในที่นี้นะคะ เนื่องจากเราต้องการรัน Python script ค่ะ เราจะทำการโหลดโมดูล Python 3.7 ขึ้นมานะคะถัดมานะคะ เราจะสั่งให้รอ 30 วินาที ค่ะ จะเป็นคำสั่ง sleep 30 นะคะ ส่วนสุดท้ายคือเราจะทำการรัน Python code ของเราค่ะ โดยใช้คำสั่ง Python ตามด้วยสคริปที่เราต้องการจะรันนะคะ ในที่นี้คือ Python w a r k hostname t y ค่ะ ถัดมาคือคำสั่งที่ใช้ในการสั่งรันงานค่ะ เราสามารถสั่งรันงานโดยใช้สคริปได้ด้วยคำสั่ง hbat ตามด้วยสคริปของเราค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะ จะเป็นคำสั่ง hbat w a r k hbat.sh ค่ะ จากนั้นกด enter นะคะ นหน้าจอนะคะจะปรากฏ Error ขึ้นมาบอกว่าเป็น invalid account หรือ partition นะคะ ปัญหานี้เนี่ยเกิดจากการระบุ account ที่ใช้รันค่ะ ไม่ตรงกับ user ของเรานะคะ เราสามารถทำการแก้ไขปัญหานี้ได้โดย เข้าไปแก้ไขตัว submit script ค่ะ ขออนุญาตคัดลอกสคริปต์เดิมไปเป็นสคริปต์ใหม่นะคะ โดยใช้คำสั่ง cp hbat.sh ไปเป็น hbat_new.sh ค่ะ จากนั้นใช้คำสั่ง vi เพื่อเปิด hbat underscore new h sh ขึ้นมานะคะ เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะคะ ไปที่ในส่วนของ account ค่ะ จะทำการเปลี่ยนจาก tutorial นะคะ เป็น ten 0 1 ค่ะ ซึ่งจะเป็น account สำหรับ user นี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ reservation นะคะ เนื่องจากว่าเราไม่มีการเรียกใช้งาน reservation นี้ค่ะ ต้องทำการลบออกนะคะ การลบออกเนี่ยสามารถทำได้ 2 วิธีก็คือ วิธีแรกนะคะ โดยการใส่เครื่องหมายชาร์ปนำหน้าไปอีกตัวหนึ่งค่ะ จะเป็นชาร์ปสองตัวนะคะ วิธีนี้เนี่ยจะเป็นการคอมเมนต์บรรทัดนี้ออกนะคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือทำการลบบรรทัดนี้ออกไปค่ะ ในตัวอย่างนะคะ จะลบบรรทัดนี้ออกไปเลยนะคะ เนื่องจากไม่ได้ใช้งานค่ะ ส่วนที่เหลือคงเดิมนะคะ ทำการบันทึกและออกมาค่ะ ใช้คำสั่ง h b a t w a r k s p r e s s underscore new dot sh อีกรอบนะคะ ครั้งนี้นะคะจะเห็นว่าเราสั่งงาน job สำเร็จค่ะ โดยจะขึ้นเป็น submit batch job ตามด้วย job id นะคะ เมื่อใช้คำสั่ง sq นะคะ จะเห็นสถานะ job ค่ะ โดยที่ job นี้จะอยู่ในสถานะ running นะคะ คือกำลังรันอยู่ค่ะ แล้วก็รันอยู่บนเครื่อง tara c 0 1 9 นะคะ เมื่อใช้คำสั่ง sq อีกรอบและเห็นว่า job นี้หายไป โดยส่วนมากนะคะ รูปแบบนี้สามารถสื่อได้ว่าจ็อบนี้รันเสร็จแล้วค่ะ จากนั้นเราสามารถใช้คำสั่ง edge account เพื่อดูสถานะจ็อบได้นะคะ จะเห็นว่าจ็อบปรากฏสถานะเป็น complete ค่ะ สุดท้ายนะคะเมื่อเราใช้คำสั่ง ll เราจะพบไฟล์ slurm ตามด้วย job id out ค่ะส่วนนี้ขอเรียกสั้นๆเป็น slurm out นะคะ เราจะมาดูรายละเอียดของไฟล์นี้ในวิดีโอถัดไปนะคะ โดยที่ เราจะเน้นไปที่การดูสถานะของงานในรูปแบบต่างๆ ก็การตรวจสอบเอาพุทที่ได้จากงานค่ะ